พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนมิวเซียมส o ู l แอปเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์ ประเทศไทยของเรามีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่งให้เยี่ยมชมเลยนะครับ ใช่แล้วครับ แล้วตอนนี้เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ก็กำลังมาแรง หลายแห่งเริ่มนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความน่าสนใจในการชมพิพิธภัณฑ์ ให้ได้ทั้งสนุกและได้ความรู้ไปด้วยในตัวเลยนะครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาแอปพลิเคชันมิวเซียมพูสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ซึ่งผู้เยี่ยมชมแค่สแกน QR code ที่ติดอยู่บริเวณจัดแสดงก็จะได้รับชมเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงอย่างละเอียดทั้งภาพนิ่งและมัลติมีเดีย ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังเข้าเลือกชมพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ในแอปพลิเคชันได้ โดยแสดงเป็นภาพให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ที่สนใจ โดยไม่ต้องไปสถานที่จริง เพิ่มความสะดวก และใช้ประกอบการวางแผนการท่องเที่ยว ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในยุคนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้แล้ว 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดปทุมธานี ร่วมวิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c คสวทช วช และกรมศิลปากร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025648000